บอกว่าได้จากเราแน่นอนมาเล่นที่นี่ได้จากเราแน่นอนจริงอเม็ดนี้งูโอ้โหมากันสองพันหกร้อยโอ้โหตัวแพงมาผมดูเม็ดนี้จบอ่างขาหมาเฮ้ยโอ้โหสิบมาอีกโอ้โหรู้เรื่องดอกนี้ไหลกันยาวๆผมเอมาช่องหนึ่งเม้่จี้อีกแล้วโอ้โหเคด้วย โอ้โหไหลกันไปกันยาวเลยขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นไปที่หมื่นสามเฮ้ยจีแล้วเหรอเฮ้ยคลิปวิดีโอนี้เหมาะสมสำหรับบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไป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 แตงได้ขนาดไหน เดี๋ยวเราไปดูกันเอ้ย โอ้โห เสียงดังหน่อยขอรถเสียงหน่อยนะจ๊ะ ลุย ไปเลยอืมมา มาดิ มาดิ ซื้อฟีเจอร์ไปเลยผมเด็ด 20 นะผมมา รางวัลสกิเตอร์เข้ามาที่จำนวนสี่เล่ม เอาไปที่จำนวนสิบรอบ เข้าไปที่เริ่มต้นที่ คูณ10และการหมุนฟรีสปินอีกจำนวน5รอบผมโอเค ผมชอบเล่นสเต็ปนี้นะ เรามาดูกันว่ารางวัลฟรีสปินจะเข้าหรือเปล่า เข้ามากันแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอ้โหเคเม็ดนี้มายังไงดอกนี้ตึงจี้ โอ้โหจี้เม็ดนี้ 10 ไหลไปจ้า1งเดอกนี้เอมาต่อสวยงามดอกนี้คิวหนึ่งมาไว้คิวหนึ่งมาโอ้มาเม็ดแรกเข้ามาที่ 500ผมเพื่อนมาเม็ดแรกเข้ามาที่ 516 รางวัลระดับบิ๊กวินโอเคครับผม ช่วงนี้นะผมมาบอกเลยว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะ สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่มาหาเราสิ้นใจหายไปต้นเดือนมาทันทีโอ้โหต้องบอกว่าได้จากเราแน่นอนมาเล่นที่นี่ได้จากเราแน่นอนจี้มันเป็นอีงูโอ้โหมางินสองพันหกร้อยโอ้โหตัวแพงมาผมกูเล่นนี้จงอางถามหาเฮ้ยโอ้โหสิบมาอีกโอ้โหรู้เรื่องดอกนี้ไหลกันยาวๆครับผม เอมาช่องที่หนึ่งเฮ้ยจี้อีกแล้ว โอ้โหเคด้วย โอ้โหไหลกันไปยาวๆเลยขึ้นมาเลวะเนี่ย ขึ้นไปที่หมื่นสาม เฮ้ยจี้แล้วเหรอเฮ้ยพันหนึ่งร้อยห้าสองเฮ้ยปล่อยเชือกเป็นนี้ยังไงดวงตาเฮ้ย เฮ้ยหมื่นห้าเอ้ยเพื่อน อะไรครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยจี้แล้วโอ้โหถ้าเกิดมาเรื่องเป็นเรื่องเลยพระเจ้าเจ๊กโอ้โหดอกนี้รู้เรื่องก็เครื่องเลยนะ โอ้โหดอกนี้ โอ้พูดอะไรไม่ออกเลยเพื่อนก็อยากตามที่เดียวผมก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะเราไม่พูดเยอะให้เรามาเล่นเองเราพูดให้เรามาเล่นเองครับผมก็ เรามาเล่นนะผมก็บอกว่าตอนนี้ผมในช่วงเทศกาลแม่งแตกดีมากครับผมแตกดีมากตั้งแต่5โมงเย็นมาเนี่ยเล่นเนี่ยโหแตกโคตรดีเลยนะ ที่นี่นะผมที่เดียวเท่านั้นที่อื่นเล่นไม่ได้แล้วมาบัวที่นี่ไม่ได้นะจ๊ะเล่นที่นี่รับรองได้แน่นอนไม่ได้ก็สามารถกลับมาคอมเมนต์บอกผมได้นะ เดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์กันใหม่เดี๋ยวเรามีแบบว่าให้เอายุทมาเดี๋ยวเราทำให้แบบว่าโหดๆเลย โอเค ผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมาเล่นอะไรให้ดู แล้ววันไหนวันพรุ่งนี้มาลืนนี้ อะไรจะแตกเวลาไหนช่วงไหนเวลาไหน พบกันในวันพรุ่งนี้ วันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ ลิงก์ด้านล่าง ผมสามารถตามได้เนาะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ